ล้างกราฟกันก่อนเช่นเคยเบ็ดห้าเพื่อเริ่มต้นไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ ผมตามสูตรตามสูตรมาเพอร์ซีอูดเราว่ายังไงวะวันนี้วันนี้เพอร์ซีอูดว่ายังไงวะเพอร์ซีอูดจะมาดีหรือเปล่ามาดีหรือมาร้ายหรือยังไงอะไรเจนไข่ตะบายไม่รู้เหมือนกัน จัดมาขอจำแจมเพื่อน เป็นเกมนี้เป็นเกมอีกเกมนึงที่แบบว่าแต่ดีอยู่นะ แบบยิ่งในฟรีนะโอ้โหยิ่งมันเลย แต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือไม่ไม่มีซื้อฟรีเว้ยถ้ามันมีซื้อฟรีนะ ผมจะยัดยัดยัดอย่างเดียวเลยเกมนี้เพราะตัวคูณแม่งโหดอยู่เอาหน่อย เอาหน่อยเพื่อซิวส์อย่าไปหยองคุณราไปคิวแล้วไปไงต่อเออไหลอยู่อะเอมาอย่างนี้สวยแล้วไป ขอไหลๆเพื่อนขอไหลๆอย่างเงียบอย่างเหงาขอไหลๆนะเออสวยงามทองแดงทองแดงอะไรไม่รู้ไปหมดอ่ะไปหมดอ่ะไปมั่วหมดอ่ะเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดีวะอ้ยอย่างนี้สุดเงียบๆอยู่เลยนะทุน 300กว่าบาทตอนนี้ก็ยังอยู่ที่300อยู่เลยเนี่ยโอ้โหหมุนมาด้านหนัก เออตัวหนักไม่มาเลยตัวหนักไม่มาตัวคูณแปะแล้วไปคิวอย่างนี้สวยงามผมคิวไปครึ่งกราฟแล้วไปยังไงกันต่อแล้วไหลๆหน่อยเพื่อไหลๆหน่อยเออเออเยวกครึ่งกราฟแบบนี้สวยงามเลยคูณสิบคูณสิบมาอย่างนี้แต่ไม่ไหลไอเช็ดทงเอ้ยเสียดายเสียดายเนี่ยครึ่งกรางไปแล้วคูณ 13 ไปยังไงแล้วคูณสิูณ13แตกกว่าเอาว่าเอาว่าเอาเรื่องว่ะคูณ 13 แตกกว่าเช็ดขี้มาเลยเว้ยมาเลยเว้ยทรงเริ่มมาแล้วผมว่าเบ็ดสิบเลยแล้วกัน ขออนุญาตเบ็ดสิบเลยละกันนะครับนะ มา ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจตามผมมานะ ครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผม นี่ครึ่งกราฟไปแล้วเมื่อจังหวะนี้ครึ่งกราฟไปแล้วแล้วไหลต่อไปดีจังหวะนี้ร้อยห้าบาทชิคกี้เอาว้าวว่าใจกันไม่ไหวโคตรดีไปครึ่งกราฟอ่ะเอาเรื่องครับผม สมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อนะ แล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับเกิดได้สามตัวจังหวะนี้ขออีกหนึ่งตัวม่าเข้าฟรีเกมไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงได้กูว่าเลย มนี้เข้าฟรียากเมื่อเกมนี้เข้าฟรียากอยู่ ขอดอกแบบเมื่อกี้หน่อยได้ไหมดอกหนักๆอะไรเงี้ยเออคือตรามาอีกแล้วดอกนี้เช็ดเคเอาเรื่องอยู่ ดอกนี้เอาเรื่องอยู่ 158 บาทจุก ๆ ไปครับผม อุ้ย น่าขอดูเชิงนิดนึงแล้วกัน ขอดูโชว์อีกสักนิดสักหน่อยละกันนะครับนะขอจำแจมอีกสักดอกสองดอกได้เปล่าขอจำแจมอีกสักดอกสองดอก แล้วจะพอแต่รู้สึกว่าทรงจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วถูกคูณคูณก้ามาหุ่นจังหวะนี้แจกันไหลโอ้โห สียดายเสียดายคิวมาเต็มกราฟเลยว่ะคิวมาเต็มกราฟแล้วคูณสิบสามโอ้โหจากการช่องสองมึงหายไปไหนเนี่ยเอาหน่อยดิวะขออีกดอกหนึ่งนะ ขออีกดอกหนึ่งแบบเน้นๆได้ไหมอีกดอกนึงมา ขอแจมๆหน่อยคูณแปดว่าไง ไม่ไหลอีกแล้ว ไหลให้หน่อยก็ดีมาไหลให้หน่อยมา เอหรือเปล่าเอหรืออะไร หรืออะไรนี่มีดดาบอย่างนี้ สวยงามอยู่ดอกนี้ได้อยู่ครับผมดอกนี้ได้อยู่นะ